หลังจากที่เราเข้าใกล้สนามบินปลายทางครับ เราผ่านสภาพอากาศที่เลวร้าย เราผ่านอุปสรรคต่าง ๆมากมาย รวมถึงการติดต่อสื่อสาร ตลอดเส้นทางบินไม่ว่าจะเป็น 5 ชั่วโมง 10 ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับ เมื่อเราเข้าใกล้สนามบินปลายทาง เรามีหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศตรวจสอบความพร้อมของสนามบินปลายทาง ว่ามีข้อขัดข้องใดๆหรือไม่ที่จะมีผลกระทบต่อเที่ยวบินของเรานะครับ เมื่อทุกอย่างมีความพร้อมเป็นที่เรียบร้อย เราถึงจะนำเครื่องบินลงจอดณสนามบินปลายทางนั้นๆครับ หลังจากที่เรานำเครื่องไปจอดที่สนามบินปลายทางไปที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ภาคพื้น ก็จะนำบริดจ์หรือว่าทางเชื่อมนะครับ มาต่อกับเครื่องบินลูกเรือก็จะมีหน้าที่ส่งผู้โดยสารเข้าไปยังเทอร์มินอลนะครับ แต่ในส่วนของนักบินเองจะต้องมีการทำการ post flight ก็คือการเก็บเครื่องนะครับ เรียกภาษาง่ายๆนะครับ ในระหว่างที่เราเก็บเครื่องนั้นนักบินจะต้องเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ ว่าในวันนี้หลังจากที่เราบินมาเป็นจำนวนกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เราใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ เราเบิร์นน้ามันไปเท่าไหร่นะครับ และเราเหลือน้ำมันเท่าไหร่ ทั้งนี้น้ำมันที่เราเหลือนั้นก็คือน้ำมันที่เราสามารถแบกกลับไปยังสนามบินปลายทางอีกอันหนึ่งสำหรับนักบินชุดใหม่ที่จะมาทำการบินต่อได้อีกนะครับ เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นักบินก็จะทำการโพสต์ไฟ ในส่วนของคอกพิทหรือว่าห้องนักบินนะครับ รวมถึงด้านหลังก็คือลูกเรือเอง จะทำการโพสต์ไฟเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อทุกคนทำการโพสต์ไฟเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าในการปฏิบัติการบินในวันนี้ เสร็จสมบูรณ์ลงอย่างปลอดภัย ราบรื่นและสวยงามนะครับ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในการปฏิบัติการบินนั้นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มของการคัดเลือกนะครับการเป็นนักบิน ในส่วนของคุณสมบัติจะเห็นได้ว่า มีความซับซ้อนหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถทัศนคติ นอกจากนี้แล้วนักบินเอง ก็จะมีการฝึกที่จะต้องมีการฝึกในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับ เหตุผลเรื่องของความปลอดภัย แล้วก็ทักษะที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่านักบินนั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้านนะครับ เพราะว่านักบินนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งตัวเอง ผู้อื่นรวมถึงทรัพย์สินของบริษัทนะครับ รวมถึงเครื่องบินที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาท ดังนั้นในการคัดเลือกนักบิน การเตรียมความพร้อมของนักบินแต่ละคน ก็จะต้องมีการคัดเลือก มีการคัดสรร ว่านักบินคนนั้นมีความเหมาะสม ที่จะให้การยอมรับรวมถึงดูแลทรัพย์สินของบริษัทมากน้อยเพียงใดนะครับ ดังนั้นแล้วสำหรับน้องๆท่านใดที่มีความสนใจในการเป็นนักบินนะครับ ก็อย่าลืมนะครับว่านักบินเองถึงแม้ว่าจะมีค่าตอบแทนที่สูง แต่อย่าลืมว่าความรับผิดชอบของนักบินนั้นก็สูงเช่นเดียวกัน ในการปฏิบัติงานของนักบินจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายนะครับ ทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งสภาพอากาศ ข้อมูลต่างๆ ที่นักบินได้รับ ล้วนเป็นอีกบททดสอบหนึ่งนะครับ ในการที่จะเป็นนักบินที่สามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย ถึงแม้ว่าความฝันนั้นจะสามารถนำเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ แต่ว่าความรู้ความสามารถรวมถึงทัศนคติ ที่เราทุกคนจะต้องเตรียมพร้อม เพื่อการเป็นนักบิน ก็ยังต้องมีอยู่ตลอดเวลานะครับ นอกจากนี้แล้วทัศนคติด้านความปลอดภัย ถือว่าเป็นทัศนคติที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานด้านการบินครับ